สาวเมื่อสาให้งามวิไลผิวขาว สวยเหมือนข้าวเจ้ที่เขาเอา มาขายระบรีน้องมีสาวงามมากมาย ไม่รู้จะเลือกใครสวยถูกใจ เื่อือใครสาวสวยโสาไม่น้อยหน้ากว่าใครเห็นแล้วหลงไหล Thank you.

สาวอำเภอน้องโดมสาววิหารแดนหญิงแฉ่งแก้มแดนหน้าชมสาวนนพุตาคมช่างทรงคำรำคุณสวยงานนี้ที่รักเธอทันชาติสาวพุทธบาทใจหาดนักดี ม่วงเล็กสดใสสาวงมนแฟนเธอเจอประเดียนั้นหรือคือผิวสาวงาม